ความต้องการโปรตีน สารอาหารประเภทโปรตีนจะได้แก่อาหารประเภท ต่อไปนี้นะคะเราแทปลาทูค่ะแล้วประเภทไข่สามารถรับประทานได้ทั้งฟอง แต่สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวก็ควรรับประทานแต่ไข่ขาวนะคะ ไข่ขาว 1 ฟองสามารถให้โปรตีนที่เทียบเท่ากับไข่ขาวทั้ง2ฟองค่ะ อาหารตัวต่อไปที่ให้สารอาหารโปรตีนก็จะได้แก่เนื้อหมูนะคะ เนื้อไก่ค่ะ ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะต่อหนึ่งมือได้นะคะ แล้วก็นอกจากนั้นยังให้ได้สารอาหารจากเนื้อปลาค่ะ กุ้งค่ะ นอกจากนี้ยังได้จากอาหารประเภทเต้าหู้อ่อนนะคะ หรือว่าประเภทเต้าหู้แข็งค่ะ ผู้สูงอายุควรรับประทาน โปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อยนะคะหรือว่าไขมันปานกลางได้ ความจำเป็นในการรับประทานอาหารโปรตีน จะมีความจำเป็นในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ตั้งแต่ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เลือด กระดูก ตลอดจนเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้อาหารที่มีโปรตีนสูง มักจะให้วิตามิน เกลือแร่และธาตุ และธาตุสูงด้วย โดยผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนมากเกินไป เพราะร่างกายจะเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมัน ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ และส่งผลต่อไตที่ต้องทำงานในการขับสารยูเรีย ซึ่งเป็นสารที่เกิดจากการเผาผลาญโปรตีนออกมาทางปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น อาจจะส่งผลทำให้ไตของผู้สูงอายุทำงานได้น้อยลง และก็มี เกิดความเสื่อมได้เร็วขึ้น หากร่างกายได้รับโปรตีนน้อยเกินไป อาจทำให้เกิดโรคขาดโปรตีน และถ้าได้รับอาหารที่ให้พลังงานไม่เพียงพอตามความต้องการของร่างกาย จะสลายโปรตีนออกมาเป็นพลังงานทำให้ร่างกายสุดโทรมและติดเชื้อได้ง่าย ดังนั้นความต้องการโปรตีนในผู้สูงอายุ ตามสำนักโภชนาการระบุไว้ว่า มีความต้องการเฉลี่ยประมาณ 0.88 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวันค่ะ ซึ่งเมื่อคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมดประมาณร้อยละ 12-15 และเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย เช่นปลา เพราะผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องฟัน เคี้ยวอาหารไม่สะดวก และอวัยวะอวัยวะในการย่อยอาหารเสื่อมสมรรถภาพในการทำงานค่ะ ความต้องการไขมัน สารอาหารประเภทไขมันจะได้แก่อาหารประเภทน้ำมันพืช น้ำมันพืชหนึ่งส่วนจะให้พลังงานอยู่ที่ 45 กิโลแคลอรี่นะคะ นอกจากนั้นจะได้จากกะทิค่ะกะทิประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ กินข้าวนะคะ หรือว่าสลัดน้ำข้น1 ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะ นอกจากนั้นสามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าจะได้จากกลุ่มของถั่วลิสงนะคะ พอลิสง10เม็ดค่ะ แล้วก็นับเม็ดนะคะ ก็จะให้พลังงานอยู่ที่ 45 กิโลแคลอรี่ เช่นเดียวกับน้ำมันพืชค่ะ นอกจากนี้สามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ประมาณ 6 เม็ดนะคะ ซึ่งให้ 45 กิโลแคลอรี่เท่ากันค่ะ สารอาหารประเภทไขมันนะคะ จะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงมาก นอกจากนี้ไขมันยังเป็นตัวนำ หรือว่าตัวละลายวิตามินในไขมันซึ่งได้แก่วิตามิน A D E แล้วก็ K ค่ะ ไขมันยังให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และไขมันในอาหารนะคะ ยังช่วยให้อาหารนั้นนะคะ ที่รับประทานมีรสชาติที่อร่อยขึ้นทำให้รู้สึกอิ่ม เนื่องจากผู้สูงอายุมีความต้องการพลังงานที่ลดลง ดังนั้นความต้องการไขมันของผู้สูงอายุก็จะลดลงด้วย การลดปริมาณการรับประทานไขมันลงไม่เกินร้อยละ 25-30 ของปริมาณพลังงานทั้งหมดตลอด 1 วัน ของร่างกาย โดยไขมันที่ได้รับควรเป็นกรดไขมันที่มีความจำเป็น คือกรดไลโนเลอีกนะคะ เพื่อป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง ปริมาณน้ำมันพืชในการประกอบอาหารของผู้สูงอายุ ควรได้รับประมาณ 2-3ช้อนโต๊ะต่อวันค่ะ ความต้องการสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตได้แก่อาหารประเภท ข้าวสวยค่ะ ข้าวสวยประมาณ 1ทัพพีหรือว่าหนัก 55 กรัม ในผู้สูงอายุควรรับประทานประเภทข้าวที่ไม่ขัดสีอย่างเช่นข้าวกล้องนะคะ หรือว่ารับประทานข้าวต้มค่ะข้าวต้ม 2ทัพพีจะเทียบเท่ากับข้าวสวย 1ทัพพีนะคะ นอกจากนั้นผู้สูงอายุสามารถรับประทานประเภทขนมจีนได้ค่ะ ขนมจีนหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวได้หมดเลยนะคะ นอกจากนั้นคาร์โบไฮเดรตยังได้จากธัญพืชประเภท กลุ่มเผือกแล้วก็กลุ่มมันด้วยค่ะ ประมาณครึ่งหัวนะคะ พลังงานส่วนใหญ่ของร่างกายค่ะ จะได้รับจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะคะ เพราะว่าเป็นอาหารที่ราคาไม่ค่อยแพงแล้วก็มีความอร่อย แล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานค่ะ ไม่เสียง่าย เป็นอาหารที่ประกอบได้ง่ายแล้วก็สามารถรับประทานง่ายเคี้ยวง่าย แต่ผู้สูงอายุควร ลดการรับประทานอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตลงนะคะ เพราะว่ามีน้ำตาลมากในอาหารประเภทนี้ค่ะ เพื่อเป็นการลดปริมาณพลังงาน ผู้สูงอายุควรได้รับคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 55 ของปริมาณพลังงานทั้งหมดต่อ 1 วันค่ะ การกินคาร์โบไฮเดรตในรูปของข้าว แป้ง เผือกมัน เพราะว่าร่างกายจะได้รับคาร์โบไฮเดรตที่ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอยู่อีกด้วยค่ะ ความต้องการวิตามินสารอาหารวิตามิน ได้แก่อาหารประเภทผักและก็ผลไม้นะคะ อย่างเช่นมะละกอค่ะมะละกอประมาณ 7-8 ชิ้นพอดีคำนะคะหรือว่าประมาณ 70 กรัมค่ะ นอกจากนั้น วิตามินยังได้จากพวกของแก้วมังกรนะคะประมาณครึ่งลูกค่ะ หรือว่าผลไม้ลูกใหญ่นะคะ อย่างเช่นแตงโมค่ะ ก็ประมาณ 6-8 ชิ้นพอดีคำนะคะ นอกจากนั้นยังได้จากสับปะรดค่ะ ก็ประมาณ6-8 ชิ้นพอดีคำนะคะ แล้วก็วิตามินยังได้จากกล้วยค่ะ กล้วยถ้าเป็นกล้วยน้ำว้านะคะ ก็ประมาณ 1 ลูก แต่ถ้าเป็นกล้วยกล้วยหอมหรือว่ากล้วยไข่ลูกประมาณครึ่งลูกนะคะะก็จะเท่ากับ 1 ส่วนนะคะ แล้วนอกจากนั้นยังได้จากผักนะคะผัก สามารถรับประทานได้ตามฤดูกาลหรือว่าผักใบเขียวต่างๆนะคะ ก็จะมีวิตามินเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่นอันนี้จะเป็นฟักทองนะคะ ก็สามารถรับประทานได้นะคะ หรือว่ากลุ่มของมะเขือเทศต่างๆนะคะผู้สูงเออผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้นะคะ วิตามินนะคะจะช่วยให้ร่างกายทำงาน ได้ตามปกตินะคะ ผู้สูงอายุมีความต้องการวิตามินเท่ากับวัยหนุ่มสาวนะคะ การที่ผู้สูงอายุกินอาหารอ่อน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องฟัน อาจทำให้การได้รับวิตามินบางอย่างไม่เพียงพอ แหล่งวิตามินส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผักและก็ผลไม้สดนะคะ ดังนั้นผู้สูงอายุควรกินผักและก็ผลไม้ให้เพียงพอในแต่ละวันค่ะ ความต้องการเกลือแร่นะคะ สารเกลือแร่จะได้แก่อาหารประเภทเดียวกับสารอาหารวิตามินก็คือประเภทผักแล้วก็ผลไม้นะคะ ผู้สูงอายุมีความต้องการเกลือแร่เท่าเดิม แต่ส่วนมากจะมีปัญหาคือการกินหรือว่ารับประทานไม่เพียงพอ เกลือแร่ที่สำคัญแล้วก็มีปัญหาสำหรับผู้สูงอายุจะได้แก่ธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมค่ะและธาตุประเภทเหล็กนะคะ โดยทั่วไป อาหารของผู้สูงอายุจะมีปริมาณโปรตีนที่น้อย ซึ่งมีผลทำให้ได้รับเหล็กน้อยไปด้วยนะคะ ถ้าขาดทำให้เกิดโรคซีดหรือโรคโลหิตจาง พบว่าแม้การรับประทานอาหารที่เพียงพอ แต่การดูดซึมของผู้สูงอายุน้อยกว่าวัยหนุ่มสาว ความต้องการธาตุเหล็กในผู้สูงอายุ ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ผู้หญิงจะลดน้อยลง เนื่องจากไม่มีการสูญเสียทางประจำเดือน ผู้สูงอายุชายควรได้รับธาตุเหล็กประมาณวันละ 10.4 มิลลิกรัม ส่วนผู้หญิงควรได้รับธาตุเหล็กปริมาณวันละ 9.4 มิลลิกรัมสำนัก โภชนาการ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่มีธาตุเหล็กนะคะ จะได้จากตับเนื้อสัตว์ ไข่แดง และเลือดสัตว์เป็นต้นค่ะ เพื่อการดูดซึมธาตุเหล็กที่ดีขึ้น ควรรับประทานผักสดหรือว่าผลไม้ที่มีวิตามินซีวิตามินซีสูงควบคู่ด้วยค่ะแคลเซียม คนทั่วไปมักคิดว่าเมื่อร่างกายจเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ไม่จำเป็นต้องได้รับแคลเซียมเพื่อการสร้างกระดูกและฟันอีก แต่ความเป็นจริงแล้วแคลเซียมมีความสำคัญต่อร่างกายอีกหลายอย่าง เช่น ช่วยในการแข็งตัวของโลหิต เกี่ยวกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อเป็นต้นค่ะ เมื่อร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดการดึงแคลเซียมจากกระดูก และการขาดแคลเซียมพบมากในผู้สูงอายุ เนื่องจากเมื่ออายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ร่างกายจะเริ่มมีการสลายแคลเซียมมากกว่าการสร้าง นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากการกินแคลเซียมที่น้อย การดูดซึมและการเก็บไว้ในร่างกาย ยังมีน้อยกว่าวัยหนุ่มสาว จึงทำให้เกิดปัญหาโรคกระดูกพรุนอาหารที่เป็นแหล่งแคลเซียม จะได้แก่นม ปลาเล็กปลาน้อย กุ้งแห้งเป็นต้นค่ะ ตามที่สำนักโภชนาการระบุไว้ว่า ความต้องการแคลเซียมของผู้สูงอายุประมาณ 1,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะ ความต้องการน้ำนะคะ น้ำมีความสำคัญต่อร่างกายมาก ช่วยในระบบการย่อยอาหารและการขับของเสียออกจากร่างกาย ส่วนมากผู้สูงอายุจะดื่มน้ำไม่เพียงพอ ดังนั้นผู้สูงอายุควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 1.5 ลิตร เป็นประจำทุกวันค่ะ และในอากาศที่ร้อนจัดควรได้รับน้ำเพิ่ม เพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปทางผิวหนัง และเพื่อช่วยให้ไตขับถ่ายของเสียได้ดีขึ้นค่ะ